กะทิครับกะทิครับเนี่ยเอเะบะสตอต๊ออบสตอบกะทิเอ้ยกะทิเอ้ยเดี๋ยวกะทิมาเที่ยวนะกะทิมาเที่ยวเ้ยสวยมากเลยกะทิดูดูกระไก่มันกะทิ กะทิดูไม่เป็นหรอกลูกกะทิเอ้ยกะทิเอ้ยกะทิเอ้ยเอาสลายไหมกะทิอ่ะชิกินสลายไหมกะทิครับกะทิกะทิเป็นไงกะทิอ่ะกะทิกะทิอ่ะกะทิกะทิอ่ะ เนื้อที่มันกลัวไอ้ที่ก็ที่มันกลัวด้วยไม่เด็ดที่มันกลัวเอากินสลายกะทิสลายว้าเป็นอร่อยมากอร่อยไอ้กะทิเนาะ ไอ้ที่กลัวไอ้ที่กลัวเอ้ที่กลัวเนี่ยกระที่อ่ะสลายไม่แน่สลายไม่กลัวสลายยังไหมมันหนาวกลัวมันกลัวไม่ใช่ ดี๋ยวไปกินน้ำที่กินอะไรอ่ะเนือไม่เอาลูกมันเออ กอกน้ำอาทิตย์อ่ะดอกบันกินยังอ่ะอันนี้ไหนกอกน้ำอาทิตย์เออกินกิน เราเอามากินทำไมเลยล่ะ yan. ที่ทีไม่กินลูก ที่ไม่กินทีอิ่มละขอสลายย้ายมาย้ายขอสลายหน่อยกระดี่อ่ะกระดี่กระดี นี่เนี่ยเอาให้ดูให้กันนี่เรับเออไปเงียบเลยไปอันเน่ยเดี๋ยวครบเงียบเลยนะอยากกินของแร่เลยที่ไปแย่งกันได้กินอันนี้นะที่ไปแย่งก็ได้กินนะลูก งมปกี่ซีกเลยอืมอปมีกี่ซี่อ่ะมาใครอ่ะมาข้างบ้านอะกบกบเร่มอทีหลายูงมัง ไม่พูดเลยกระจิกจิกระจิกมามาแล้วมาแล้วใช่ปะโอ้ที่ไปละเอ้ยไอ้กระดิ่งชอบไหม Ketchup này thì Ketchup Kêu kêu Là cái cái là cái cái Ngã thì cái gì mày ăn rồi Doop. Doop. Yeah. bye bye lại đi ไปที่เหนื่อยแล้วไปท่เหนื่อยไปทิเอ้ยไปทิเอ้ย เจ๊ให้รับแล้วมันน่าพับก่อนตื้อตื้ออันนี้อยที่ถ่ายรับ้าก็จะถ่ายมานั่นไม่ถ่ายแล้วนะ ก็ถ่ายเลยเนี่ย ถ่ายกันดี่ไงก็ถ่ายที่ตัวร้อนเนี่ยกุ๊กกุ๊ก ถามมันลูกเดี๋ยวมันก็กลับบ้านนะ้กันอัน นี้นี่ไปถามลูก ไปทำไปทำกะทิเนอะกะทิตัวเล็กเนอะกะทิกะทิ ハハハハ。